เลี้ยวขวาเลยฮัลโหลพี่ครับน้อง พี่อยู่ตรงไหนเนี่ยตามหมุดเลยน้องเห็นพี่ไหมว่ายน้ำไม่เป็น

ดีนะที่เป็นเจ้าพยา ถ้าเป็นบางประกอง น้ำคงขึ้นขึ้นลงลง เรื่องต่อไปแกร็บคนนี้ใจบุญ นิมนต์ครับอาตมาจเจริญพรครับหลวงพี่มันบทอาตมา อ๋อครับ ต้องถอดรองเท้าใส่บาตรไหมครับ ใส่แต่อาหารดีกว่านะโยม จัดตาแป๊บนึงนะครับ คุณป้าพร้อมไหมครับต่อเลยครับหลวงพี่จัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุหายไวๆนะโยมสมอน ก็คงจะหายไวๆนี่แหละค่ะ สาธุ ขอบคุณนะครับคุณป้า ไม่รู้เหมือนกัน ว่างานนี้ใครจะได้บุญ สาธุเรื่องต่อมารอรถนานก็อาจจะบั่นทอนหัวใจโอหมาอย่างช้า เกือบแคมแล้วเนี่ย ขอต้อนรับเข้าสู่ Just Grab อีกแป๊บเราจะถึงสาธรกันนะคะ โอหลมดีเข้าไปอีกคุณอยวกให้ดาวบนท้องฟ้ามีดวงดาว ในเมืองลาวมีข้าวเหนียว ในกระทะมีไข่เจียว ใจดวงเดียว มอบให้ลูกค้าเท่านั้นนะคะ รถก็ยังติด รถติดแต่จิตไม่ตก เรามาฟังบทเพลงเพราะๆตลอดเส้นทางหน้าไม้หลังไม้ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะ เพลงฮิต รอคุณอยู่ขับ รถเป็นอย่างเดียวขับแกร็บไม่ได้นะ Happy birthday พวกเขาต้องการทักษะที่มากกว่านั้นในการบริการลูกค้าครับส่งน้องปูถึงที่แล้วนะครับ เราจึงมีกร็บให้ความรู้กร็บให้ประกันกร็บการเงิน และสิ่งที่พวกพี่เขาต้องการมากที่สุดก็คือ ต้องการพลังใจจากทุกคน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 แต่ต่อมากระเป๋ากลับไปพาดอยู่ที่ไหล่ซ้ายแทน จุดที่สองเด็กวัด ฉากแรกเด็กวัดยืนอยู่ด้านหลังพระสงฆ์ห่างกันอยู่หลายช่วงตัว แต่จังหวะที่พี่แกร็บกำลังใส่บาตรเด็กวัดก็กลับมายืนอยู่ข้างๆ ทางซ้าย ตัดมาอีกทีก็กลับไปยืนอยู่ด้านหลังอีกครั้ง จุดที่ 3 ดอกไม้ จังหวะที่พี่แกร็บได้โทรหาลูกค้าเพื่อที่จะให้รับพร ดอกไม้ที่วางอยู่บนบาทกลับมีลักษณะเปลี่ยนไป ทีแรกดอกไม้วางตะแคงตะแคงอยู่ แต่พอพระสงฆ์ให้พร ดอกไม้กลับวางนอนอย่างสวยงาม และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะครับ